วัสดีค่ะเป็นเพื่อนติ่งจีนทั้งหลาย วันนี้นะคะแอดเอาซีรีส์ดีๆ น่าดูมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะ นั่นก็คือเรื่อง Love Between Fairy and Devil ค่ะ หรือของรักของข้านะคะ เป็นซีรีส์ดีๆ จากค่ายไอฉีอี้นะคะ นำแสดงโดยดีแลนหวังและเอสเธอร์อยู่จากวง The Nine นะคะ เป็นเรื่องราวของเสี่ยวหลานทวารนะคะ หญิงสาวผู้มีชีวิตเป็นอมตะอยู่ในเผ่าแห่งหนึ่งต่อมานะคะ เผ่าพันธุ์ของเธอเนี่ย ถูกบุกลุกทำลายโดยฝีมือของจอมมารผู้โหดเหี้ยมนะคะ มีนามว่าตรงฝั่งชิงชางค่ะ และเซลหลานทวาเนี่ยก็ได้กลับมาเกิดใหม่อีกในหมื่นปีต่อมาในฐานะ เทพธิดาที่ต่ำต้อยของเผ่าสวรรค์นะคะ แล้วเธอก็ได้บังเอิญไปช่วยชีวิตจอมมารที่ติดอยู่ที่หอคอยห้าวเทียนเอาไว้ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะปลดผนึกให้จอมมารเป็นอิสระ เนี่ย เธอจะต้องยอมสละจิตวิญญาณ และในการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะทำให้จอมมารนะหลงรัก เธอ แล้วเธอก็หลงรักจอมมารเช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าความรักระหว่างปีศาจกับนางฟ้าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูต่อไปนะคะ หวังว่า เพื่อนๆจะขอบตาดำกันอย่างมีความสุขนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะ ตอนนี้ต้องไปละบ๊ายบายจ้า